วันนี้ทุนมา 200บาทช่วนะครับผมมา มา มามาโอ้โห จะจัดเบ็ดสองซะหน่อย ว่าจะจัดเบ็ดสองแต่ไม่มีเบ็ดสองไม่เริ่มเบ็ดสี่แล้วมา ลุยกันเลยเพื่อน หมุนมือไปก่อนแล้วกัน หมุนมือไปก่อนนะ ขอเรียกทุนก่อน ขอเรียกทุนก่อน เกมนี้ถือเป็นเกมภาพสวยเกมนึงนะผมชอบภาพเกมนี้มากเฮ้ยวายมา มาถึงก็วายถึงก็วายเข้าอย่างนี้เลยหรอ มาถึงก็วายเข้าอย่างนี้เลยหรอทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นไป เอาเรื่องนะ ถือว่าเปิดมาดีอยู่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 อ้แล้ววายเข้างี้เอางงงงไปหมดเลยเพื่อนจังหวะนี้ผมงงไปหมดแล้ว คือจังหวะนี้งงตึ๊บแล้วครับผม เกมแม่งบั๊กเฉยเช็ดโคกอะไรวะเนี่ยโอ้โหแล้ววายเข้าวายเข้ายงี้สวยดีรออะไรอ่ะวายเข้ายงี้ก็สวยดีโอ้โหนานๆทีผมจะเล่นแล้วเกมบั๊กนะเพื่อนนะนานๆทีผมจะเล่นแล้วเกมบั๊กจริงๆนะครับเนี่ยหรือว่าคอมค้างไอ้เช็ดเคอะไรวะน้าโอ้โหแต่บอกได้เลยว่าแจมเลยเพื่อนรางวัลก็ตัวไปร้อยก็บาทเลยครับผมโอ้โหแล้วคือมันบั๊กแล้วมันเข้าฟรีเลยนะ เช็ดเคโคตรเอา ผมเพิ่งจะเคยเกมบักไม่กี่ครั้งเลยนะ แต่เล่นมา โอ้โหนี่ไงเกด้วยมาอย่างนี้โอ้โห ตัวคูณคูณสิบสองไปแล้วอ่ะ ตัวคูณแม่งคูณสิบสองไปแล้วไหลต่ออย่างต่อเนื่องแล้วไหลต่ออย่างต่อเนื่องอย่างนี้บอกเลยว่าแจมบอกเลยว่าแจมเออมาดิ มาดิครับก็มาดิครับ มาดีรางวัลก้อนโตมาแบบต่อเนื่องเลยจังหวะนี้ไปอีกร้อยสามสิบหกบาทนะเพื่อนนะ ไปกันต่อ ลุยกันต่ออีกหกสปีนเพื่อนยาวไปยาวไป โอ้โห แม่งบักได้โคตรแจ่มเลยเช็ดโคกเอ้ย เฮ้ยแต่มันไม่แตกแล้วหรอ กูชมนี้ชมหน่อยไม่ได้อีกแล้ว ชมนี้ชมหน่อยไม่ได้อีกแล้ว โอ้แต่ไป 324 บาทแล้วมาถือว่าแจ่มถือว่าแหลมเลยครับผมไปจัดเป็นไปกันต่อเลยแล้วกันนะเพื่อนขอยัดยัดเลยนะ ฟีเจอร์เนี่ยป่าย600 พอดีโอ้ถ้าไม่แตกนี่กูหมดตูนะ คือถ้าไม่แตกนี่กูหมดตูนะฮโหลวันนี้จะถือว่าดวงดีนะวันนี้เอาแม่งเกมบักเนี่ยแล้ววามาการนาติการแต่วันนี้บอกเลยว่าแจ่มไปดีมา 600 เด้อ 600 เด้อ 600 อย่าแกงกูเด้อ วายการันตีการแตกมาอีกแล้วหูเตะครึ่งกราไปดอกนี้ ครึ่งกราไปผมไปไงต่อไปไงต่อขออีกหน่อย ขออีกหน่อยไม่หน่อยอะขอเยอะเลย600ยังยังไม่ได้ครึ่งเลยเนี่ยฮัลโหลยังไม่ได้ครึ่ง600เลยเช็ดโคกอะไรนี่ฮัลโหล เออเอาหน่อยเคด้วยไปไงต่อไหลไหลไหมไหลไหลไหมไหลดิครับรออะไรอะไหลดิครับโอ้โหแล้ววายวายวายอยู่งี้แตกไหมเนี่ยวายอยู่งี้ก็ยังแตกมาเอาเรื่องว่าโอ้โหแล้วเคด้วย เคด้วยเต็มกราฟผมเป็นเคด้วยเต็มกราฟเลยดอกนี้ปับเขาให้รู้เรื่อง บอกได้เลยว่าช็อตนี้รู้เรื่องครับผม 600กูคืนเลยไม่แค่คืนธรรมดา มันไม่ใช่แค่คืนธรรมดาดิประเด็นนะเอาเว้ยก้อนใหญ่ก้อนโตซูเปอร์ไมกาไป3,554 บาทเออเออมันต้องอย่างนี้ดิวะโหนึกว่าเคด้วยจะไม่เข้าแล้วมันแม่งเข้าพอดี เอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดว่ะ ตึงจ่าบอกเลยว่าตึงจ่าซื้อ 600 แตกไปเท่าไหร่วะน้าซื้อไป600นะเพื่อนแตกไป3,600โอ้โหกำไรสามพันเอาว่ะไปเบ็ดยี่กันเลยแล้วกันเบ็ดโปรดผมเหมือนเดิมนะเพื่อนนะลุยกันต่อจัดยัดเลยไหมเฮ้ยผมว่าเบ็ดยี่มันแรงไปว่ะ ถ้ายัดขอไปสิบสองแล้วกันนะยัดเลยรออะไรเก้าร้อยอย่าไปหยอง ก็ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจตาม ผมเล่นเกมนี้สามารถตามผมมาในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนนะมีโปรรับให้ตลอดเลยครับผม แล้ววายกนาติการแตกมาอีกแล้วเออคือมีโปรรับให้ตลอดนะเพื่อนนะย้ำว่าเมนที่ปังเท่านั้นนะไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นเลยครับผมส่งไม่มาดีจัดเลยว่ะค็อกเทลลุงนี้น่าจะแวะมาเล่นค็อกเทลบ่อยๆเออเค ด้วยไหมแล้วเคด้วยไหมแล้วเคด้วยแม่งมาดีจัดโอ้โหแล้ววายการันตีการวายการันตีการแตกแม่งมาอย่างนี้บอกเลยว่าแจมบอกเลยว่าแหลมครับผม ไหลไหลไปไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอแล้วนะเออเคดูใหม่แล้วโหเคดูมันเข้าดีจริงเคดูมันเข้าดีจัดโอ้โหคูณปดคูณแปดอกนี้รู้เรื่อง บอกได้เลยว่าคูณแปดอกนี้รู้เรื่องกำไรไปเลยครับผมโอ้โหซุปเปอร์ไม่กลับไป807บาทนะเพื่อนไปแล้วแต่ไปพันกว่าแล้วจังหวะนี้พันกว่าเลยที่เหลือนี่กำไรล้วนๆที่เหลือนี่กำไรล้วนๆรอโอ้โหคูณ26คูณ26ไม่แรงให้มันรู้ปลาไม่แตกแรงให้มันรู้ปลาซุปเปอร์ไม่กลับไปอีก1,262บาทเพื่อน โอ้โห แม่งแตกรัวจัดเลย แม่งแตกรัวจัดเลย จังหวะนี้ จังหวะนี้ไหลต่อแบบต่อเนื่อง ไหลต่อแบบต่อเนื่อง เอาดิ เอาดิ มาเลยครับ ใครก็หยุด ใครก็ฉุดเขาไม่อยู่แล้วคอกเทลเนี่ยเออแต่วันนี้ใครก็หยุด ใครก็ฉุดเขาไม่อยู่แล้วจริงโคตรเด็ดโคตรตึงครับผมอือเคด้วยไหมแล้วดูเคด้วยมันเข้าดีจริงเว้นเคด้วยมันเข้าดีจัดเลยอะไหลต่อไหมว่าไง ไหลต่อซะด้วยไหลต่อซะด้วยไปดิครับ ยาวไปยาวไปวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วมาดิชิดเคมันไหลดีจังวะเพื่อนราดูตัวคูณไปเท่าไหร่นะฮะ คูณยี่หกนะตัวต่อไปเนี่ย แต่ไม่แตะแล้วเพื่อนหมดกอกซะก่อน ไม่เป็นไรผมได้มา 2,983 บาทนะเพื่อนนะโอ้โหแต่โคตรดีเลยคองเทลวันนี้ แต่วันนี้ขอพักเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันเมื่อได้กำไรแล้วขอพักดีกว่านะผมเมื่อวานนี่หมดตูดไปนะ เออวันนี้ขอพักดีกว่า ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะครับ และใครอยากตามมาเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะ เพราะนั้นมีโปรรับให้ตลอดเหมือนเดิมนะครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบ๊ายบาย สวัสดีครับ